จริงๆแล้ว ผมเป็นประจำบริษัทไอพูดเล่น ไอล้อเล่น แต่จริงๆ อย่าเป็นของคุณนะครับจริงๆแล้ว ใครอยากเป็นประธานบริษัทก็ให้เป็นไป แต่ผมอยากเป็นของคุณ เป็นของคุณคนเดียวจะได้ไหมเจอเธอแรกแล้วมาขอคุณเคลินเก่งๆเจอเธอตอนหน้าก็อยากจะเข้าไปทักแต่ให้ผมพูดก็คงจะพูดไม่เก่งตัวผมก็อเจอสิ่งเลย เลยส่งเพลงนี้อยากให้เธอได้รับรู้ว่าผมคนนี้กำลังแอบชอบคุณอยู่ เข้ามาในใจเราลองเธอไม่อึดอัดเพราะในใจก็มีแค่อยู่ ให้เจ้าชู้คงทำไม่เป็นที่พูดมานั่นแหละเรื่องจริงจริงๆแล้ว ผมเป็นประจำบริษัทไอพูดเล่นไอล้อเล่น แต่จริงๆอย่าเป็นของคุณนะคะ จริงๆแล้ว ใครอยากเป็นปร์ธานบริษัทก็ให้เป็นไป แต่ผมอยากเป็นของคุณ เป็นของคุณคนเดียวจะได้ไหมเธอเคยบอกเธอชอบคนติดตลก แต่โทษทีฉันไปติดอย่างอื่นตลอด เธอามด้วยความสงสัยว่าติดอะไรวะ ก็ติดความน่ารักของเธออย่างไงครับฉันไม่ตั้งจะพาเธอไปเที่ยวเมกา เธอยิ้มใหญ่เลยจะได้ไปต่างประเทศ แต่ลืมบอกว่าไปเมกาบ้างนะ เธอเลยหันมาด่ากันว่าไอ้ sorry บางทีฉันก็ทำเธอนั้นลำคาญ ก็ฉันนั้นรู้ตัวดี แต่อยากให้เราอยู่ด้วยกันนานนานจริงๆแล้ว ผมเป็นประจำบริษัท ไอพูดเล่น ไอล้อเล่น แต่จริง ๆ อย่าเป็นของคุณนะคบจริงๆแล้ว ใครอยากเป็นปาชันบอริสันก็ให้เป็นไป แต่ผมอยากเป็นของคุณ เป็นของคุณคนเดียวจะได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นของคุณคนเดียว yeah. oh, oh, oh. No, no, no, no, no. no.